ลองดูผม 20คูณ20เอสักรอบหนึ่งไหม20คูณ20 แบบทุน2เอ้ย ไม่ใช่ทุน 2 บาทดิ เบ็ด2บาทเนี่ย โอ้โห นี่ไง เบ็ด2บาทกูแมงเน่าตั้งแต่เริ่มเลยยังไม่ทันจะได้คูณ 10 เลยเช็ดโคกเฮ้ยเป็นไร เอาใหม่นะ เพื่อนเอาใหม่นะ ลองดูใหม่ได้ไม่เสียหลายครับผม เออ จัดไปนอกงั้นนี่ อย่าไปหยองดิวะ อย่าทำให้พี่ผิดหวังเว้ยแปนอน แปะนอนจะทำให้พี่ผิดหวัง สวยงามไปต่อเพื่อนไหลต่อไหม เออมันต้องอย่างนั้นอยู่วะ มามาดีแล้วมาดีแล้ว 14 ต้องมาแล้วเว้ยจังหวะนี้ ต้องานเอาละเว้ยเพื่อนเอาละเว้ยผมว่า 20 คน 20 มันต้องมาถึงเว้ยว่ามันได้ หรือว่าเราควรหยุดดีวะ แต่มาขนาดนี้แล้วอ่ะแต่มันมาขนาดนี้แล้วอ่ะช่องมันแคบแล้วเมื่อนอุ้ยเฉียดไปนิดเดียวเกือบแล้วไม่ละกูเกือบแล้วไม่ละกูเออแจมผมว่าได้ละไอการหมุนน่ะหมุนฟรีน่าจะได้ 20แล้วนะเมื่อนะ มารอลุ้นว่าตัวคูณจะได้เท่าไหร่อุ้ยเฉียดอีกแล้วอ้ยลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยนะเมื่อนะลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยครับผมจังหวะนี้ ขอสักขอสักคูณ18 พอแล้วกันนะเมื่อนะผมว่าคูณ20เป็นเสี่ยวเกินว่ะโอ้โหไม่เฉียดจัดพอ ผมขอแค่คูณ18 พอแล้วกันนะเมื่อนะมา ลองดูครับผม มามามามามาเป็ดสองบาทดูนี่จะแตกให้กูเท่าไหร่เออเจมาขึ้นกราบอย่างนี้ สวยงามเลยไปไหลต่อไหมเออไหลต่อซะด้วย เอาว่าเอาว่ามาดีไว้ทรงมาดีอยู่นะครับเมื่อนะจังหวะนี้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วก้อนแรก ไม่กลับไปเจ็ดสิบเก้าบาท เอาเว้เอาเว้ ขอแบบดอกใหญ่ๆสักดอกหนึ่งก็ยังดีนะเออแล้วคิวมาจังหวะนี้ว่ายังไงเคด้วยช่องสองมาหรือเปล่าเคด้วยไม่มาแต่อะไรมา แทนไม่รู้ดูไม่ทันนะครับนะโอ้โหมาดีไม่มาดีไว้ก้อนอย่างก้อนโตไปกก้อนหนึ่งนะจังหวะนี้ไป48บาทครับผมจัดไปดิจัดไปดิครับจัดไปดิครับกำไรแล้วนะเพื่อนกำไรแล้วนะ ซื้อไปแค่ร้อยเดียวนะครับผมกำไรเป็นที่เรียบร้อยครับจังหวะนี้ เออโอเคด้วยมาแล้วไปไงต่อไหลหรือเปล่าว่ายังไงหูไม่ไหลวะก็ถ้าถ้าชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรตลอดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนลองดูมาลองดูกำลังแตกดีเลยแปะนอนช่วงนี้นะผมบอกเลย มามามาอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนขออีกนิดนึงมายังไม่ได้ยังไม่ได้ทุนเลยเนี่ยกว่าทุนไปสามร้อยเนี่ยเพิ่งจะได้สองร้อยกว่าบาทเองฮัลโหล เอาหน่อยเว้ยทุนนิดดหน่อยก็ยังดีนะ กำไรหน่อยๆก็ยังดีโอ้แต่เริ่มไม่แตกแล้วเมื่อตอนนี้เออเคด้วยมาขึ้นกลับจังหวะนี้ไปไงต่อไหลๆหรือเปล่าไหลหน่อยดีเพื่อไหลหน่อยดีฮัลโหลเอาละเว้ยจังหวะนี้ว่ายังไงเอเอช่องแรกมาสัตว์ด้วยแล้วครึ่งกราฟแตกไปจังหวะนี้ไหลๆต่อหรือเปล่า โอ้ยหลายต่อสะด้วยนะแล้ววายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนแล้ววายช่องสองมันไม่เคยทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้วนะครับเมื่อนนี้ก็เห็นแบบเห็นแววแล้ว แต่ว่าตอนนี้เน็ตค้างนะเน็ตค้างแป๊บหนึ่งน้ำกันนะเออมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยแล้ววายช่องสองก็แจมแหลมแมวไปดีครับจังหวะนี้ เอาเรื่องครับผมก้อนใหญ่ก้อนโตซุปเปอร์บิกสองร้อยสี่สิบสามบาทจัดไปสี่สปินสุดท้ายนะครับนะ เอช่องสามว่าไงเอโอ้โหเอไปไหนวะเอไปไหนไม่รู้แต่ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่นะก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีก 43บาทนะครับ ผมโอ้โหนี่เป็น2บาทเนี่ยถ้าเบ็ดยี่นี่แตกเป็นเท่าไหร่แล้ววะน่ะเบ็ดยี่นี่แตก4ี่ห้าพันละมั้งเอาเรื่องครับผมเอาเรื่อง เออไป นิดนิดหน่อยก็เอาหมดนะจังหวะนี้นะ นิดนิดหน่อยก็เอาหมดนะครับผม สวยงามมาดีจริง มาดีจริงเพื่อนอีสองสปินสุดท้ายครับผมอีกสองสปินสุดท้ายว่าไงสปินสุดท้ายแล้วอยากขอนิดนึงมาเจ๋เอาสิบช่องแล้วว่ายังไงสิบโอ้โหสิบปม่มาตะเคด้วยมาสิบ